วันนี้เราจัดงบมาที่ 40 บาทนะงบหลักสิบเล่นได้นะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับ มาครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจัดงบมาที่ 40 บาทนะงบหลักสิบเล่นได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับ แล้วใช้เทคนิคที่เราเคยเล่นกัน เทคนิคที่ว่าโต๊ะไหนนะครับ โต๊ะนี้นะโต๊ะนี้ไม่ใช่โต๊ะไหนโต๊ะนี้นะฮะน้ำเงินออกไป 5 แดงออกไป 2 มันก็ยังใช้เทคนิคไม่ค่อยได้นะ แต่ไปดูโต๊ะอื่นแล้วมันเริ่มมาแบบบางอันแม่งไปแค่สามตาบางอันไป2อัน 2 ตา ก็เลยเลือกมาโต๊ะนี้นะฮะน้ำเงินแม่งโคตรเยอะเลย5ต่อ2 5ต่อ2นะฮะเล่น10 บาทพอน้ำเงินนะ น้ำเงินเยอะกว่าแดงนะฮะแล้วก็เล่นน้ำเงินยาวๆไปเลยครับ เปลี่ยนลายเมื่อไหร่ ค่อยวิเคราะห์อีกทีนึงนะเพื่อนๆค่อยวิเคราะห์อีกทีนึง ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะฮะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะพับเขาให้โอ้โหฝรั่งเค่เข้าปุ๊บ โดนปั๊บว่ะน้ำเงินต่อไปครับ ไปมีโอกาสแก้มืออีกสามรอบเงินยาวๆไป เราจะใช้เทคนิคแบบว่าฝั่งไหนเยอะเล่นฝั่งนั้นไม่ได้อะวันเนี้ยโต๊ะเนี้ยเล่นไม่ได้โต๊ะอื่นก็ไม่ได้นะครับมันมันวิเคราะห์ยากมากๆเลยเพื่อนๆเพราะว่าโต๊ะอื่นมันเพิ่งเริ่ม อันนี้มันมาเยอะสุดแล้วโต๊ะอื่นแบบสามตาสี่ตาสองตา อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะรออะไรงายมาขอเก้าบังดินะ้าอีกแผ่นสี่โอ้โหฝรั่งอีกแล้วห้าอย่าบอกนะว่าชนอ้าวมันสี่วะ ฝรั่งเอาได้เลยเหรอ ได้เลยเหรอ งง แบบนี้ไม่จั่วใช่ไหม เออ ก็ดีดิเย็ดเค่ไปน้ำเงินต่อ เท่าทุนนะฮะตอนนี้ เท่าทุนนะครับท่านผู้ชม ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าเว็บตรงนะ ไปเม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับผม รับโปรผ่านหน้าฝากได้เลย ใครจะฝากดูดีๆนะครับ จะมีโปรสมาชิกใหม่นะครับผมก็รับได้ตามสะดวกตามใจท่านผู้ชมเลยนะฮะอยากจะรับโปรไหนก็รับเลย มีอยู่2-3โปรมั้งเลือกเอา6แต้มอย่าแปะนะ เออเออ อย่างนี้คุยกันได้ เห็นไหมครับ 40 บาทก็เล่นได้ 10 บาทก็เล่นได้นะ มันลงขั้นต่ำเท่าไหร่วะ เดี๋ยวขอดูชิปหน่อย ขั้นต่ำสิบบาทนะครับ ถ้าเป็นบาร์นะสิบบาท น้ำเงินไปครับเรัว ตัวนี้น่าจะน้ำเงินยาวๆ มันออกแดงแล้วเราใหญ่ย้ายนะครับเทคนิคนี้ห้ามย้ายนะฮะย้ายไปโดนแน่ๆ โดนก็ต้องย้ำไป แต่อย่าอัพนะฮะอย่าอออิน อย่าเล่นแบบโหดเหมือนโกรธใครมา มาดูกันต่ออย่างไร แม่งหน้า6เราฝรั่ง 5 แต้ม ลดแต้มไป โอ้โห แม่ง6ว่ะเพิ่มมาเย็ดเท่ยังเหนียวไม่ไหลสักสี่ห้ารอบวันน้ำเงิน ไปต่อครับน้ำเงินครับ เราคิดดูวันเนี้ยมาโต๊ะนี้นะฮะ มันน้ำเงินเยอะกว่าแดงนะ เป็นสีที่ผมชอบด้วยไงเออ แต่ไม่รู้จะแดกหรือเปล่า ลองดูกัน ท้ายคลิป เดี๋ยวบอกว่าได้หรือเป็นยังไง ให้คลิปมาเล่าเรื่องนะฮะหงายมา ดูกันต่อครับ มาเจ็ด เก้าแต้มสวย งามดีครับท่านผู้ชม เออ มันต้องอย่างนี้ เห็นปะบอกแล้วว่าอย่าย้ายครับ อย่าย้ายนะ ถ้าเมื่อกี้เราเล่นน้ำเงินไปใช่ไหมโดนแดง รอบนี้ถ้าเราแบบเฮ้ยลังเลย้ายไปแดงปั๊บก็โดน2รอบเลย แต่พอไม่ย้ายปุ๊บเท่าทุนเลยครับ เห็นไหมเออเทคนิคนี้ทีเด็ดสุดแล้ว อย่าลงหัวก็พอนะฮะเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเทคนิคดีๆสูตรแบบ เด็ด ๆ เลยคอมเมนต์มาในคลิปนี้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเอาลองไปเล่นดูนะแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆ คนอื่นได้ดูด้วยได้ชมกันด้วยนะครับผม เปิดมาขอเป็น 9 เหมือนเดิมแล้วกัน นะหน้าเจ็ดอีกแล้ว โอ้โหสามมีเยอะแท้แปดหืเฉียดเฉียดนิดเดียว เราหกมันเจ็ดนะฮะแม่งมาตามลายเลยนี่หว่าเนี่ย ถ้ารอบนี้แดงเนี่ยคือคือลายมาเลยนะ ไปสิบบาท ก็ยังวนเวียนอยู่กับทุนนะฮะ ท่านผู้ชม ยังไม่ไปไหนนะ ขึ้นยากแท้10 บาทก็เล่นได้นะครับ 20 ก็เล่นได้ 30 ก็เล่นได้นะ เพราะว่ามันลงขั้นต่ำ10 บาทนะครับ ผม ก็ 10 บาทก็ตานึงอะวัดไปเลย ได้ก็ได้ไปต่อ เสียก็โดนแดงนะฮะ ก็ไปเติมใหม่7แต้มสูงแล้วนะ มัน5อย่าเพิ่ม เออสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยแหละ กูก็เออไปเออมาเนี่ยแหละกำไร 10 บาทแล้วครับ ได้ขนมแล้วหนึ่งห่อ ไป ผมไม่อัพนะ เดี๋ยวดูเชิงมันก่อน ถ้าจังหวะไหนแบบมั่นใจมั่นใจหน่อยเดี๋ยวว่าจะอัพหน่อย แต่ตอนนี้เราแบบทรงตัวไงเล่นแบบไม่หัวร้อนนะ เล่นแบบสบายสบายชิวๆนะฮะ อย่าไปอัพ อัพปุ๊บหัวร้อนแน่ๆเชื่อผม ผมผ่านมาเยอะ เปิดมาเหมวย หน้าฝรั่งมาอีกแล้ว เออหกแต้มเอ้ามันอย่ามีแต้มเฮ้ยเฮ้ยสวยงามครับพี่น้องครับอยู่ มาน้ำเงินไหลไหม ยัดไป ติดไว้ เท่าเท่าเดิมครับ น้ำเงินแม่งออกไปสิบแดงออกไปห้าคิดดู แต่ว่าถ้าไปเจอโต๊ะที่มันเพิ่งเปิดอะ่ะ เพิ่งเริ่มแบบ5ตา6ตาผมไม่แนะนำให้ไปเล่นนะให้ย้ายดีกว่า ไปเล่นที่แบบเปิดไปแล้ว 10 20 ตา20 15 ตากำลังดี เออ 15 ตานี่น่าจะการันตีเลยนะฮะ ว่าสีไหนดีนะครับ แต่อย่างนี้ก็วัดดวงเอา หน้ากาวมาแล้วฝรั่งมาดิ เออย็ดเคข้อสองมาเราห้าแต้ม อย่ามีแต้มเป็นพอ เออเงินไหล รอบหนึ่งมังกรลง มา น้ำเงินหน้าออกอีกรอบหนึ่งมังกรนะจ๊ะยัดดิจ๊ะสิบพอสิบพอตอนนี้กำไรแล้ว เราอยู่ตัวแล้ว อยู่ตัวแล้วนะฮะโหน้ำเงินออกดีจัดก็ดกอะะดกจริงของงามๆนะจ๊ะ เจ๊เจ๊จ๋า ของงามนะจ๊ะ ดูดิ หน้าเก้าไม่อยากได้แล้ว โอ้โห แม่งหน้าหก โอ้ฝรั่งเย็ดเคโดนแล้ว นั่นไง ฝรั่ง ฝรั่งมาแดกกันซะงั้นไปยัดเป็ดยี่นะฮะ ยัดเป็ดยี่แล้วนะ ตอนนี้กำไรอยู่ 20 นะครับ ใครอยากตามมานะครับ อย่าลืมนะ บาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่เม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้นนะครับ รับโปรรับได้เลย ที่หน้าฝากนะฮะสมัครก่อนแล้วก็ฝากตรงนั้นจะมีโปรรับนะฮะไปเลือกเอาตามใจชอบนะครับ โปรโคตรดี ลองไปดูได้ ถ้าใครงงทำไม่เป็นทักหาแอดมินโลดทักหาแอดมินได้เลยครับ หายมาจำๆหน่อยดิ โอเคสามแต้มสามเจอสามเราสี่ฝรั่งมาโอ้โหแม่งเจ็บ โอเคงานมา ยัดไปอีกยี่ครับโหเล่นหลักสิบแม่งขึ้นยากเหมือนกันนะ ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ ไม่ค่อยกล้าวัดอะ เพราะมันหลักน้อยไปหน่อยมันสูงไปหน่อยนะเราอะหมายถึงผมนะ มา ขอไหลสักสี่รอบได้ไหมน้ำเงิน จะได้ถอน ไหลสักสี่รอบไป นแล้วอุ้ยยังมีลุ้น เออ ฝรั่งเข้าไป โอ้โห แม่งเข้าแต่แต้มวะฮะโอ้ยเค่เข้าแต่แต้ม นี่ก็จบดิยักแม่งออกอินเลยฮะโอ้ถ้าแดงสามรอบนี่จบ แสดงว่ามันเปลี่ยนลายอย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าเปิดไปไม่เกิน 15 ตา ผมว่าเสี่ยงที่จะใช้สูตรนี้นะ แต่ถ้าเกิด เนี่ยสัก18 19 20 ตาเนี่ยแม่งน่าจะวัดผลได้แหละไม่เชื่อลองเอาไปใช้ดูนะ ไปหาห้องที่มันแบบเปิดไปแล้ว 20 ตา30ตา อะไรเงี้ยโอ้โหหน้าแม่งสูงจัดเลยบอดจนได้จนได้ครับ เรียบร้อย จนได้แม่งมังกรลงแดงเย็ดเย่ให้เปลี่ยนลาย เปลี่ยนลายของจริง โอเคนะ สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับงบ 40 บาทเล่นได้นะ เทคนิคไม่ผ่านนะสำหรับงบน้อยนะจังหวะเจาะด้วยนะเพื่อนๆฝากเพียงเท่านี้นะครับใครอยากตามผมมานะครับไปเม้นปักหมุนเม้นแรกเท่านั้น รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยสมัครก่อนแล้วก็ฝากรับได้เลยเรื่องเอาตามใจชอบเลยนะครับก็อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆไปแล้วผม